สปอร์ตเต็มก็น่าเล่นกับเพื่อนเขาเชฟชาร์จโอ้โหดูก็ก็ดูไอ้นี่ข้างบนนะคอุ้ยโอามีชื่อขึ้นบอกดีได้ด้วย มันมีเสียงบไม่อกได้บอกอะไรเลยนะครับเนี่ยไอ้ผมเสียงผมด้วยอะใครยิงเขาไม่เห็นผมด้เวยโอ้ยโงตัวถัดไปน่าเป็นไอเนี่ย